64บาทนะครับ เออก็กราบนะฮะต้องอย่างนี้โอ้โห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 ไปที่เบ็ด6บาทก่อนนะฮะติดดอกก่อนล้างหน้าล้างตานะ อย่าเพิ่งเปิดเทอร์โมกันเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ย มาถึงซีสปินมานะฮะสองหุงนนะครับผม เอ้ยมาถึงก็มาเลยนะครับผมมาดูซิว่ามันจะแตกไหมนะโอ้โหโอ้โหใจคอไม่ค่อยดีนะ เกมนี้ฟีเจอร์เป็นยังไงนะผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมนะไอถังอันนี้มันเป็นยังไงครับอ๋อเนี่ยนะถ้าคอมโบช่องนี้มันก็จะมีตัวคูข้างบนนะฮะน่าจะใช่นะครับยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูไปนะครับ เข้านะฮะทุกผู้ชมฟรีกับเป็นเมื่อกี้ไปเพิ่มเบ็ดครับ 10 บาทเปิดเทอร์โม10ดอกไปครับผมจริงนะฮะทนะ ถ้าคอมโบแต่ละช่องเนี่ยสมมติคอมโบช่องนี้ใช่ไหมมันจะมีตัวคูณข้างบน คอมโบช่องนี้ก็จะมีโัวเพลขงบนนะช่องกลาง แล้วถ้าคอมโบอีกช่องหนึ่งช่องช่องที่สามเนี่ยช่องเนี้ยถ้ามีคอมโบก็จะคูณเนี่ยนะครับเอาเงินรางวัลก้อตัวช็อตนี้เท่าไหร่สองร้อยสองบาทนะฮะตัวแพงน่าจะเป็นตัวหนุ่มหล่อสาวสวยนะฮะท่านผู้ชมสองตัวนี้น่าจะเป็นตัวแพงนะครับ นะฮะมันจะเพิ่มตัวคูณขึ้นไปนะครับผมเพราะนั้นเกมเนี่ย เอาฟีปินมาอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมเพราะนั้นเกมนี้นะฮะผมต้องลุ้นให้มันคอมโบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวมันจะเก็บโซคูณนะฮะ นะฮะทุกคนโชคดีนะฮะนะครับมันจะเพิ่มตัวคูณไปเรอยคูณทีละหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเข้าฟีเจอร์เนี่ย คือมันจะล็อกไปเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะล็อกเลย ตอนนั้น ขอคอมโบเรื่อยๆนะฮะเพื่อเพิ่มโอกาสในการคูณเยอะนะครับ ยนขวานะครับท่านผู้ชมเรียนตัวดูโบต่อไปครับ ที่สำคัญเลยนะฮะหนุ่มหล่อสาวสวยนะฮะท่านผู้ชมตัวแพงตองคนนี้นะฮะ กสิบบาท นะฮะร้อยหนึ่งวันมุกครไม่กล่าันะครับหกสิบสี่บาทนะครับ เออ ก็กราบนะฮะตวเอีกีโอ้โหลงไม่ธรรมดานะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ เกมใหม่ล่าสุดของค่ายีจีผมเพิ่มเบ็ดไปเลย 20 บาท 10 ดอกไปอีกนะฮะ ตามสูตรนะครับผม ีละสิบดอกสิบดอกนะ เอ้าสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วท่านผู้ชมมารัวๆเลยนะครับ ผม ดอกนี้แหละนะฮะผมว่าน่าจะมาแล้วนะครับ ผมเออเอาบวคูณไปเรื่อยๆนะครับผมคอมโบไป นี่สำคัญเลยขอตัวแทนนะฮะหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะหนุนกล้ามไปแล้วคอมโบมาอีก คอมโบนะ เอากมุนไปเรื่อยๆ นะครับผม มาคอมโบไปอีกต่อเนื่องนะท่านผู้ชม คอมโบไปเรื่อยๆ ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเกมนี้นะท่านผู้ชมนะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ในการซื้อฟรีสปินนะท่านผู้ชมแต่ว่า นี่นะทีเด็ดของเขา มีฟีเจอร์ตรงนี้นะฮะสามถังน้ำเนี่ยครับ สามกระแป้งนะฮะคอมโบ ถ้าคอมโบครบสามช่องกระแป้งเนี่ยนะฮะมันจะเพิ่มตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะ ก็กราบตัวดี รมดานะครับผู้ชมนะ แตกดีเลยนะครับผมตอนนี้แตกเอาแตกเอายังยังไม่โดนเลยนะตอนนี้ยังไม่โดนเลยนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มผมเพิ่มเบ็ดเดี๋ยวนะช็อตแบบนี้ต้องเพิ่มเบ็ดนะทุกชมนะวุ้ยสูงสุด 100 บาทอ่ะผมขอสักสิบทีร้อยหนึ่งร้อยสิบทีวัดไปเลยนะเผื่อฟรีสปินเข้านะทุกชมเออโอ้โหสาวสวยช็อตนี้พันสี่ เออพันสองนะฮะท่านผู้ชมขออภัยด้วยโอ้ยลิ้นพันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนปินมาเปล่ากำเป็นร้อยมาหรือเปล่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหมาแล้วท่านผู้ชมเป็นเลือกอะไรยังไงนะฮะท่านผู้ชมนะจังหวะอย่างนี้เราต้องฉาบฉวยนะฮะท่านผู้ชม จังหวะแตกนี้เราต้องเพิ่มเบ็ดแล้วใส่เข้าไปเลยนะ จังหวะฉากสวยนะฮะท่านผู้ชม แต่ว่าจะมาไม่มาหรือเ่าต้องมาลุ้นกันนะครับขอบคุณเนยคอมบไปเลยนะเอาตัวคุณก่อนนะฮะท่านผู้ชม เกมนี้สำคัญอยู่ที่การโอมโแล้วก็มีตัวคุนะเนี่ย ือว่าถ้าสมมติว่า ตัวที่มันคอมโบเนี่ยนะครับุณผู้ชมในแต่ละช่องสามช่องเนี่ยถ้าสมมติมันมีตัวคอมโบตัวเชื่อมไปสองตัวสามตัวนี่มันจะคูณตามตามตัวไปเลยนะับท่านผู้ชมอย่างนี้เมื่อกี้นี้ อย่างละหนึ่งก็คูณเพิ่มเข้าไปอีก อย่างละหนึ่งนะครับรวมนะสองพันเก้าสิบห้าบาทอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชม สำหรับเกมนี้นะฮะผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับ ก็ฟีเจอร์ของเขาก็ลุ้นไม่ได้ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะฮะทุกชมแค่ลุ้นให้คอมโบ ใน3ช่องนี้นะฮะแล้วก็ลุ้นเก็บตัวคูณขึ้นไปนะครับ ผมสำหรับฟีเจอร์ฟีสปินก็คือถ้าเข้าไปก็จะล็อกไว้นะฮะสำหรับตัวที่คอมโบจะล็อกไว้เลยอ่ะยังไงชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมนะฮะ เพื่อที่เป็นกำลังใจ ให้ผมได้ทำคลิป ออกมารีวิวดีอ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอ่าใครที่อยากให้ผมทำเกมไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอเดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปใช้ตังก่อนนะฮะ เออแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะ EP หน้าจะเป็นเกมอะไร เจอกันครับผม สวัสดีครับ